有毒品？什么？我什么都没做。那这是什么？一袋三百克的可卡因。这不可能！靠住他。我能给我国的大使馆打电话吗？当然了，去打吧。 สำหรับบทเรียนที่ 8 ตอนที่ 3 นี้ เป็นฉากในสถานีตำรวจเช่นเดิม แต่เป็นเรื่องการจับกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งนักท่องเที่ยวว่าขอจับกลุ่มเรื่องยาเสพติด นักท่องเที่ยวปฏิเสธว่าไม่มี เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ให้ดูถุงโคเคน300 กรัมที่ได้มาจากกระเป๋าเป้ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอุทานว่าเป็นไปไม่ได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ใส่กุญแจมือ นักท่องเที่ยวขอโทรศัพท์ถึงสถานทูต เจ้าหน้าที่ตำรวจอนุญาตให้โทรได้ สำหรับประโยคโยตุผีแปลว่ามียาเสพติด ในสถานการณ์นี้ภาษาไทยต้องการบอกว่ามีการตรวจพบว่านักท่องเที่ยวมียาเสพติดในครอบครอง สำหรับประโยค什么我什么都没做แปลว่าอะไรนะ ผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นนะ คำว่า什么แปลว่าอะไร ในกรณีนี้จะใส่คำว่านะเข้าไปเพื่อให้มีความหมายเชิงตกใจหรือประหลาดใจ คำว่า我แปลว่าฉันคำว่า都แปลว่าทั้งหมดคำว่า没แปลว่าไม่ได้คำว่า做แปลว่าทำความหมายโดยรวมคือไม่ได้ทำทั้งหมดนั่น สำหรับประโยค那这是什么一袋三百克แปลว่า แล้วนั่นอะไร คุณมีโคเคน300กรัมคำว่า那แปลว่างั้นคำว่า这แปลว่านี่คำว่า是แปลว่าคือคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า一袋แปลว่าหนึ่งถุงคำว่า300ภาษาจีนอ่านว่า 三百คำว่ากรัมภาษาจีนอ่านว่าเหอคำว่า的แปลว่าของ คำว่าเขขา卡ีแปลว่าโคเคนสำหรับประโยค这不可能แปลว่า เป็นไปไม่ได้ คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า不แปลว่าไม่ คำว่า可能แปลว่าเป็นไปได้ เมื่อมีคำว่า ซึ่งแปลว่าไม่วางอยู่หน้า จึงทำให้เปลี่ยนความหมายเป็น เป็นไปไม่ได้สำหรับประโยคเข้าจูทาแปลว่าใส่กุญแจมือเขาคำว่า ข้าจูแปลว่าจับกุมคำว่าฮะแปลว่าเขาสำหรับประโยค我能给我国的大使馆打电话吗แปลว่าผมขอโทรศัพท์หาสถานทูตของผมก่อนได้ไหมคำว่าหแปลว่าฉันคำว่าหนงแปลว่าสามารถคำว่าเแปลว่าให้ คำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่าหัวแปลว่าประเทศ คำว่าเตแปลว่าของ คำว่า大使馆แปลว่าสถานทูต คำว่า打电话แปลว่าโทรศัพท์ คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค当然了去打吧 แปลว่าได้ครับ เชิญเลยครับคำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า去แปลว่าไปคำว่า打แปลว่าโทรคำว่าป้าเป็นคำเสริมประโยคแปลว่าเหอะหรือเถอะ